สวัสดีค่ะ สำหรับกริยากลุ่มที่ 2 ตัวต่อไปที่จะมีประโยชน์ในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน ที่เราจะเรียนรู้วิธีการกระจายเป็นการปัจจุบัน คือกริยา finir แปลว่าสิ้นสุดทำอะไรเสร็จ อันดับแรก เราหารากของกริยาตัวนี้ก่อนนะคะ เมื่อตัดอักษรสองตัวสุดท้ายออกเราก็จะได้รากศัพท์คือ f i การกระจายคำกริยา finir มีดังนี้คือสำหรับประธาน je เมื่อเติมคำลงท้ายด้วย e s ก็จะได้รูปเขียนว่า fini สำหรับประธาน tu เมื่อเติมคำลงท้ายด้วย e s ก็จะได้รูปเขียนว่า fini สำหรับประธาน il และ elle เมื่อเติมคำลงท้ายด้วย E T ก็จะได้รูปเขียนว่า fini สำหรับประธาน หนู เมื่อเติม e อน o n s ก็จะได้รูปเขียนว่า f i n i สุ o n สำหรับประธานวูเมื่อเติม e อ s ซดก็จะได้รูปเขียนว่า f i n i s s e สำหรับประธาน il est และ ls เมื่อเติม e s s e n t ก็จะได้รูปเขียนว่า finis จากตัวอย่างคำกริยา finir ซึ่งแปลว่าเลือก เราจะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มกริยาที่มีรูปแบบการกระจายที่ตายตัว ไม่มีการเปลี่ยนรูปไปมา ในขณะที่กริยากลุ่มที่ 3 จะมีการเปลี่ยนรูปกระจายที่มักไม่ซ้ำกัน je finis Tu finis. Elle finit. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Elles finissent. ฟังการออกเสียงการกระจายคำกริยาตัวนี้เป็นเสียงผู้ชายอีกครั้งหนึ่งค่ะ Je finis. Tu finis. Il finit. Elle finit. Nous finissons. Vous finissez. Ils finissent. Elles finissent. อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆนะคะ